เผ็ดมาเลเซียกันเผ็ดโคตรเผ็ดอะเผ็ดมากอะอาม่าทนไหวไหมเผ็ดมากอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ อนนี้นะคะทุกคนเราจะมาต้มมาม่าเผ็ดมาเลเซียกันจะเป็นนี่ตรงนี้เลย ghost pepper spicy chicken เนาะเป็นเขาบอกว่าเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะเราก็จะมาลองกันว่าเผ็ดแค่ไหนแล้ว ก็จะให้ทุกคนในห้องกินด้วยนะต้องรู้ตัวว่ามีน้ำร้อนอยู่นะครับ มาม่าเราเสร็จแล้วเนาะมาม่ามาเลเซียจะเอาไปให้คนอื่นชิมกันเลย แต่เดี๋ยวเราจะเป็นคนชิมคนสุดท้ายนะให้คนอื่นชิมก่อนให้คุณพ่อมาชิมนะคะมาม่า มีกินได้อร่อย แต่จะให้รีวิวรสชาติเผ็ดโคตรเผ็ดป่ะเผ็ดมาก โอเค เดี๋ยวไปคนต่อไปกันเลย อ่ะ ให้อาม่าชิมแล้วให้อาม่าบอกระดับความเผ็ดให้ชิมนิดนึงก่อนมาชิมก่อน อืมเป็นยังไง เผ็ดไหมโอ้อาม่าทนไหวไหมเผ็ดมาก ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหวจอนไหวไหมเอาเลยได้จับไปโอเค ขอบคุณครับ นี่คือคนที่กินเผ็ดที่สุดในครอบครัวเราอันนี้แบบใส่พริกหมดปะหมดซองเกี้ยงรีดหมดตัวปวดท้องทำไงอ่ะไม่ก็ไม่ให้ชิมเยอะไงเผ็ดปะเผ็ดเลยไม่ไหว เป็นขนาดไหนเ็ดมา่นะครับก็แบตกล้องหมดเดทไปแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแบตก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ iPad ถ่ายไปก่อนเนาะคุณภาพอาจจะไม่ดี ก็วันนี้เราจะมาชิมมาม่าเผ็ดมาเลเซีย คือคนเดี๋ยวทุกคน คนดูอาจจะคิดว่าเราไม่กล้า เพราะเราบอกว่าเราจะกินด้วยราฉะฉันก็จะมาชิมเรามีนี่ไมโลแล้วก็มาการองเราชิมแค่นี้ก่อนนะ เอาแล้วนะ เผ็ดมาก เส้นดูดำมากเราไม่กล้ากินแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวเมื่อกี้นี่คือขึ้นไปกินฮะ ไปไหน ไปกินข้าวเอาใครใครกินข้าวละ